ในหัวข้อนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของส่วนประกอบของหน้าจอ Google Sites นะครับ ซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายใน 2 หน้าจอหลักๆด้วยกันนะครับ หน้าจอแรกนะครับก็คือในหน้าของตัว Google Sites โดยตรงนะครับ กับอีกหน้าจอหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของหน้าการสร้างเว็บไซต์ใหม่นะครับ ซึ่งอันนี้เราจำเป็นต้องทราบองค์ประกอบคร่าวๆก่อนนะครับ ในส่วนที่1นี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการค้นหาเว็บไซต์นะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะพิมพ์ค้นหาเว็บไซต์ที่สร้างไว้ใน Google Site ได้นะครับอันนี้ก็เพื่อช่วยในการค้นหาเว็บนะครับ ในกรณีที่เรามีเว็บอยู่หลาย ๆ เว็บนะครับ ส่วนที่2นะครับ อันนี้ก็จะเป็นส่วนแสดงเมนูในการจัดเรียงการแสดงผลของเว็บไซต์นะครับ ซึ่งจะมีเมนูให้เราเลือก ด้วยกันอยู่ 4 เมนูนะครับ ก็คือ มุมมองการแสดงผลนะครับ แล้วก็การจัดเรียงนะครับ อ่า แล้วก็อีกอันนึงก็เข้าไปยังโฟลเดอร์นะครับที่อยู่ในไดร์ ในส่วนที่ 3 ตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นส่วนแสดงเว็บไซต์ทั้งหมดนะครับที่เราได้สร้างเอาไว้นะครับใน Google Sites นะครับ ซึ่งอย่างที่บอกไปในหัวข้อก่อนหน้านี้นะครับ ก็คือเว็บทั้งหมดเนี่ยจะถูกจัดเก็บอยู่ใน Google Drive นะครับ ซึ่งในไซต์เนี่ยก็จะแสดงผลเช่นเดียวกัน ซึ่งตรงนี้เราสามารถดูมุมมองการแสดงผลเว็บไซต์ของเราได้นะครับ ในส่วนตรงนี้ ในตำแหน่งที่ 4 นี้ก็จะเป็นเมนูสำหรับสร้างเว็บไซต์ใหม่นะครับ ถ้าเราต้องการที่จะสร้างเว็บไซต์ใหม่ในหน้าตัวไซต์โดยตรงนะครับ ก็ให้เราคลิกที่ปุ่มที่ 4 ตรงนี้นะครับ ในการสร้างเว็บไซต์ใหม่ขึ้นมา ทีนี้มาดูในหน้าจอของที่เราจะสร้างเว็บไซต์ใหม่บ้างนะครับ ก็ในหน้าจอนี้นะครับในส่วนที่ 1นนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนแสดงชื่อของเว็บไซต์นะครับ ส่วนที่2ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเมนูคำสั่งนะครับในการทำงานนะครับ ในส่วนที่ 3 ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนแสดงปุ่มเมนูนะครับในการเพิ่มข้อมูลหรือว่าการสร้าง หน้าเว็บใหม่นะครับ หรือว่าการปรับแต่งรูปแบบเว็บนะครับในส่วนของธีมนะครับ ในส่วนหมายเลขสี่ตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นส่วนพื้นที่การทำงานนะครับ ซึ่งจะแสดงผลหน้าเว็บไซต์ที่เราสร้างขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานเมนูเบื้องต้นกันก่อนนะครับ นี่ในหน้าไซต์นะครับ เราสามารถที่จะคลิกเลือกตรงนี้ครับ เพื่อที่จะจัดการแสดงผลของเว็บไซต์นะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะดูของทุกคนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคนที่เขาแชร์เว็บมาให้เรานะครับ หรือว่าเว็บที่เราสร้างขึ้นมาเอง หรือจะเลือกดูเฉพาะของตัวเราเองตรงนี้นะครับ หรือจะดูเว็บที่เราไม่ได้สร้างนะครับ ที่มีคนอื่นแชร์มาให้เรานะครับนี่ก็จัดเรียงได้ อันนี้ก็สามารถที่จะเลือกดูได้นะครับ ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นมุมมองในการดูนะครับ กรณีที่ต้องการดูในมุมมองรายการนะครับ ก็จะแสดงชื่อเว็บของเรา ตรงนี้พร้อมกับชื่อเจ้าของนะครับที่สร้างเอาไว้ แล้วก็วันเวลานะครับที่มีการเปิดล่าสุด ข้างหลังนี้ก็มีฟังก์ชันเพิ่มเติมนะครับสามารถเปลี่ยนชื่อได้นำออกได้ แล้วก็เปิดขึ้นมาดูได้ กคนที่ดูเฉพาะของเราตรงนี้นะครับ ก็จะแสดงให้เฉพาะของเรา แล้วก็ด้านหลังตรงนี้สังเกตดูนะครับก็จะเป็นเว็บที่มีการทำงานร่วมกันอยู่นี่ก็แสดงของทุกคนนะครับ สามารถจะเลือกจัดเรียงนะครับเปิดล่าสุด แก้ไขล่าสุดหรือการ แก้ไขล่าสุดนะครับ หรือจะเรียง โดยชื่อ อันนี้ก็ อีกปุ่มหนึ่งนะครับ ก็เปิดตัวเลือกไฟล์นะครับ อันนี้ก็ ไว้ดูไฟล์ต่างๆนะครับ ที่อยู่ในไดร์ของเรานะครับ สามารถที่จะอัปโหลดไฟล์อะไรตรงนี้ผ่านตรงนี้ได้ อ่ะทีนี้มาดูในหน้าจอในส่วนของตัว ไซต์ที่เราสร้างใหม่ขึ้นบ้างนะครับส่วนแรกตรงนี้นะครับ ตอนนี้ไซต์เรายังไม่มีชื่อ เรายังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเมนูนะครับนี่เป็นยกเลิกคำสั่งล่าสุดนะครับ อันนี้ก็ทำงานล่าสุดซ้ำอันนี้ก็สามารถที่จะยกเลิกคำสั่งไปมาได้ อันนี้ก็จะเป็นการแสดงตัวอย่างนะครับ แสดงตัวอย่างเว็บไซต์ อันนี้ก็รับลิงก์ซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้เผยแพร่นะครับ ก็ไม่สามารถจะคัดลอกได้ เมนูนี้ก็เป็นเมนูที่เอาไว้แชร์การทำงานนะครับ หรือตั้งค่านะครับการทำงานร่วมกันกับบุคคลอื่น ตรงนี้ก็มีเมนูเพิ่มเติมนะครับ ให้เราเลือกได้นะครับ วิเคราะห์เว็บไซต์ทำซ้ำเว็บไซต์นะครับเพิ่ม favorite icon นะครับ หรือว่ากำหนด URL เองนะครับเราสามารถจะจดโดเมนแล้วก็กำหนด URL ให้กับเว็บของเราได้นะครับ โดยใช้งานผ่านตัว Google s i t e นะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการเผยแพร่เว็บไซต์ของเรานะครับ เราสามารถตั้งชื่อได้นะครับ ในส่วนของเมนูการทำงานด้านล่างตรงนี้นะครับ ก็จะมีอยู่ 3 เมนูด้วยกันหลักๆนะครับ ก็เมนูแรกก็คือเมนูธีมนะครับ อันนี้ก็ไว้ออกแบบ นู นี้ก็เป็นหน้าเว็บนะครับ เราสามารถที่จะเพิ่มหน้าเว็บไซต์ของเราตรงนี้นะครับ ในหน้านี้ได้ เมนูแทรกนะครับ อันนี้ก็ในการเพิ่มข้อมูลทุกสิ่งอย่างนะครับ ในเว็บของเรา เราสามารถที่จะแทรกผ่านเมนู แทรกตรงนี้นะครับ ซึ่งทั้งหมดนะครับ เดี๋ยวเราจะเรียนกันในหัวข้อต่อตอไปนะครับ ไปทีละเมนูหรือทีละเรื่องนะครับ และเจอกันในเนื้อหาถัดไปนะครับ สวัสดีครับ